ในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะคะ ที่มีทั้งการออกแบบแพทเทิร์นการออกแบบดีไซน์ลวดลายต่างๆนะคะ ที่อยู่บนตัวเสื้อผ้าหรืออยู่บนชุดที่เราต้องการจะสวมใส่ นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสี ซึ่งสีนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกับสินค้าแฟชั่นต่างๆนะคะ ในการเลือกใช้สีเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือว่าผลิตเสื้อผ้าออกมานั้น จะต้องส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จะมาซื้อเสื้อผ้าของเรานะคะ ในการเลือกใช้สีไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สีกับคน การเลือกใช้สีกับภาพ หรือการเลือกใช้สีผ้ากับสีผิวของผู้ที่ต้องการจะสวมใส่นะคะ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทีนี้เราลองมาดูแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยในการ create นะคะ หรือว่าช่วยในการเลือกสีในการออกแบบของเรา ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะ มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน Pantone นะคะ Pantone is the global color authority for the fashion and home furnishings industries. Here's how that benefits you. With availability in over 75 countries worldwide, Pantone provides you with immediate access to the colors you need. Local technical support in your language, coupled with dye recipes and spectral data, enables Pantone to help increase your product speed to market. Pantone eases coordination of different materials across fabric, paper, and plastic formats. With Pantone Fashion and Home, saving time means saving money. Giving you speed, convenience, and accuracy all over the world, the question isn't why would you use Pantone? But why wouldn't you? ในตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะ อย่างแรกเลย ให้เรากดไปที่ Color นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน เป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าเป็นแนวโน้มของสีที่กำลังฮิต หรือว่าที่กำลังมาแรงในช่วงนั้นๆนะคะ อย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะมีการบอกไปว่า color of the year นะคะ ในปี 2019นะคะว่าโทนสีที่กำลังมาแรง หรือว่าโทนสีที่เขากำลังนิยมใช้กันเนี่ย จะเป็นในทิศทางแนวไหนนะคะ เราก็ลองกดเข้าไปดูนะคะ พอเรากดเข้ามาดูแล้วเนี่ย ก็จะมีโทนสีมากมายเลยที่กำลังมาแรงนะคะ ซึ่งในนี้เนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับชื่อของสีนะคะ ที่ปรากฏขึ้นมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นไวเลตนะคะเอาใหม่ ในนี้นะคะก็จะปรากฏชื่อของสีนะคะรวมถึงตัวโค้ดนะคะ หรือว่ารหัสนะคะ ที่เราสามารถนำตัวรหัสสีเนี้ยนำไปใช้ต่อได้นะคะ ในการออกแบบอย่างเช่นในการออกแบบ ใน Photoshop หรือว่าในโปรแกรม Illustrator นะคะ ที่เราใช้ในการออกแบบทั่วไปนะคะ ก็สามารถที่จะ Copy รหัสสีนี้นำไปใช้ได้เลยนะคะเมื่อเรากดดูจะเห็นว่าจะมีรหัสสีบอกชื่อสีนะคะ ก็จะมีสีส้ม สีม่วงนะคะ สีเขียว สีฟ้าที่เป็นฟ้าพาสเทลนะคะ สีชมพู สีน้ำตาลนะคะ สีม่วงอ่อนนะคะ สีแสด สีชมพูนะคะ สีเหลือง อ่ะซึ่งสีพวกนี้นะคะก็จะอยู่ในโหมดของ Color of the Year นะคะ ในปี 2019 เราก็จะสามารถนำโค้ดสีเนี้ย นำไปช่วยในการออกแบบได้เลยนะคะ ทีนี้เราลองมากดดูหนึ่งสีนะคะ อย่างเช่นเรากดไปที่สีเขียวนะคะ เมื่อเรากดมาแล้วก็จะมีรหัสสีนะคะ ชื่อสีนะคะ รหัสสีที่เป็น RGB นะคะ จะเห็นว่าทางด้านขวามือนะคะ จะมีลูกศรนนะคะที่เป็นลูกศรขึ้นไปนะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์โค้ดสีนะคะ หรือว่าจะแชร์สีสีเนี่ยไปยังที่อื่นๆได้นะคะ เห็นไหมคะว่าจะมีทั้ง Create c o w นะคะ Send to Photoshop นะคะแชร์ Save as Wallpaper นะคะอ่าก็มีหลากหลายเลยให้เราเลือกในการเก็บหรือว่าเซฟไว้นะคะอ่า อันนี้เมื่อเรากดลูกศรไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวสีที่เป็นสีเต็มๆนะคะ บนหน้าจอนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีเทรนสีนะคะ ที่นอกเหนือจากที่เป็นสี color of the year นะคะ ในนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะะก็จะเป็นหมวดหมู่ของสีต่างๆนะคะ ก็จะมีให้เราหมดเลยทั้งสีที่เป็นพื้นนะคะ สีพาสเทลนะคะ ต่อมานะคะก็คือเมนูของ อาร์ติสนะคะ อ่า เราก็สามารถที่จะเลือกดู reference ได้นะคะว่า ณ ตอนนี้เนี่ยเทรนแฟชั่น หรือว่าเทรนสีที่นักออกแบบต่าง ๆ ใช้นะคะจะเป็นทิศทางแนวไหนในการออกแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะคะ ตามสไตล์ต่าง ๆ เนี่ยเขาใช้โทนสีอะไรกันบ้างนะคะ อย่างเช่นเราลองคลิกไปที่ตัวอย่างหนึ่งอันนะคะ ก็จะปรากฏหน้าที่เป็นหน้า reference ที่เราต้องการที่จะดูนะคะ ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเทรนด์แฟชั่นสีที่เขาเลือกใช้นะคะ ว่าทำไมถึงเลือกใช้สีเขียวทำไมถึงเลือกใช้สีฟ้านะคะ ก็จะมีตัวอย่างสีนะคะ ที่เป็นโปรโตไทป์นะคะ ี้เราก็ลองดูว่าใช้สีโทนไหนนะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็นำไปปรับใช้กับการออกแบบของเราได้นะคะ จากนั้นเมื่อเราดูเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะ ต่อมานะคะสตูดิโอตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการออกแบบออย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะมีการออกแบบเสื้อนะคะห้องนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น เรื่องราวนะคะสามารถที่จะแชร์ได้นะคะและสุดท้ายเลยที่เป็นไฮไลท์นะคะของตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะ นั่นก็คือการถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกเป็นโค้ดสีได้นะคะ อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะใช้สีที่อยู่บนเสื้อผ้าผืนอื่น ๆ หรือว่าผ้าผืนอื่นนะคะ แต่เราไม่รู้ว่า ผ้าผืนนี้นั้นใช้รหัสสีอะไร ใช้สีประเภทไหนนะคะ เราก็สามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้ช่วยเราได้ค่ะ โดยการที่เรากดไปที่ตัวกล้องนะคะ จากนั้นนะคะให้เราลองถ่ายนะคะ สีที่เราต้องการนะคะ อย่างเช่นในภาพนี้เราต้องการสีที่เป็นสีโทนน้ำตาลหรือว่าโทนสีทองนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะนำไปใช้ในการออกแบบในโปรแกรมอื่นๆต่อนะคะ เห็นไหมคะว่าจะมีตัวที่เป็นสีแท็บขึ้นมานะคะ เป็นสีเหลี่ยมๆแท่งยาวๆนะคะ ก็จะมีบอกว่ามีทั้งสีน้ำตาลอ่อนนะคะ สีเขียวนะคะ สีดำนะคะอ่าคือเขาจะเก็บทุกสีนะคะที่อยู่ในรูปภาพที่เราต้องการจะถ่าย เพื่อที่จะนำโค้ดสีเนี่ยไปใช้นะคะอ่าทีนี้เราก็ลองกดถ่ายนะคะ ซึ่งวงกลมนี้ก็จะไปอยู่ตามจุดที่มีสีที่มันแตกต่างกันไปนะคะ วงกลมแรกก็จะไปอยู่ในช่วงที่มีสีดำนะคะ อ่า สีทองน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้มนะคะ ที่อยู่ในรูปภาพนี้ แถบด้านบนคือแถบสีที่ทางตัววงกลมเนี่ยดูดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ทีนี้เราก็รู้แล้วว่า สีที่เราต้องการเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ เมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะคะ ก็จะบอกทั้งชื่อสีแล้วก็รหัสสีนะคะ ทีนี้เราก็สามารถที่จะ Copy รหัสสีนะคะด้านล่างนี้นะคะ ไปใช้กับโปรแกรมที่เราใช้ในการออกแบบได้รวดเร็วเลยค่ะออย่างนี้ก็เป็นสีดำใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะไม่ดำสนิทใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะก๊อปสีตรงนี้นะคะไปใช้ได้นะคะ สีน้ำตาลอ่อนนะคะ อ่า ก็ก๊อปก๊อปปี้ไปแล้วก็นำไปใช้ในการออกแบบได้ เช่นเดียวกันค่ะเราก็สามารถที่จะแชร์โค้ดสีนี้นะคะไปยังที่ต่างๆ ได้นะคะ หรือว่าเราต้องการที่จะเก็บโค้ดสีนี้ ไว้เพื่อดูในลำดับถัดไปได้ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยกับการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ แล้วก็ช่วยในการเลือกสีให้เรานั้นสามารถที่จะออกแบบเสื้อผ้าหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ